เคเราได้ risk map มาเรียบร้อยแล้วนะครับจากคราวที่แล้วก็คือเราเราได้โครงมันเรียบร้อยแล้ว คราวนี้เรามาดูถัดไปเลยนะครับเราจะเอาความเสี่ยงที่เราคิดไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใส่นะฮะอย่างเช่น สมมุติเรามี serious disease นะครับคือป่วยนะฮะป่วยแบบร้ายแรงนะครับอันนี้เราก็ใส่เข้าไป หรือประสบอุบัติเหตุเห็นไหมอันนี้ก็ใส่เข้าไปว่าอยู่ช่องอยู่ตรงไหนนะครับ flood นะครับก็คือน้ำท่วมนะครับอันนี้คนนี้คงอยู่แถวพื้นที่ที่น้ำท่วมบ่อยนะฮะแล้วพอท่วมทีหนึ่งก็มีผลกระทบที่สูงนะครับหรือป่วยนะฮะป่วยนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปอันนี้ก็คือเจ็บป่วยเจ็บออดออดแอดแอดก็คืออาจจะไม่ได้ป่วยอะไรที่หนักนะครับ อาจจะแค่เป็นไข้เป็นหวัดนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปตรงกลางคราวนี้ พอใส่เข้าไปใน risk map เราก็รู้ว่าเออความเสี่ยงแต่ละอย่างอยู่ตรงไหน เราก็สามารถที่จะบริหารความเสี่ยงได้แล้วนะฮะคราวนี้ก็คืออย่างเช่น ตรง flood ตรงข้างบนนี้นะฮะก็คือบ้านอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมบ่อย พอน้ำท่วมทีหนึ่งก็มีผลกระทบเยอะนะครับเขาก็ใส่มาในนี้เลยนะครับใส่มาตรงนี้เลยนั่นก็แปลว่า วิธีการที่เราจะบริหารความเสี่ยงในช่วงที่สีมันเป็นสีแดงเนี่ยนะครับก็คือเป็นความเสี่ยงที่มีคะแนนที่สูง การบริหารความเสี่ยงก็คือ เขาจะใช้วิธีการ risk avoidance นะครับ risk avoidance ก็คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นๆนะครับถ้าสมมุติคุณเป็นคุณเป็นเกษตรกรปลูกข้าว และอยู่ในพื้นที่ที่ มีน้ำท่วมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยน้ำท่วมบ่อยเนี่ยวิธีการก็อาจจะเป็นยังไงครับหนึ่งผมก็ถามนิสิตว่านิสิตช่วยกันคิดสิว่าถ้าเราจะช่วยกันเนี่ยควรจะทำยังไงหนึ่งก็คืออะไรง่ายที่สุดเลย risk avoidance ก็คือการย้ายเลยฮะ แทนที่จะอยู่ตรงนั้น เราก็ย้ายไปที่อื่นนะครับแต่พูดมันง่ายทำมันอาจจะยากนะฮะหนึ่ง เรามีเพื่อนบ้านเรารู้จักเพื่อนบ้านอยู่แล้ว 2. ออาจจะเป็นที่ที่บรรพบุรุษให้มานะครับ 3. อาจจะเป็นที่ว่าเราอาจจะไม่มีทุนในการที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น ย้ายไปอยู่ที่อื่นก็อาจจะไม่มีความสุข ถ้าเขาอยู่ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้น พยายามหลีกเลี่ยงอะทำยังไง ถ้าอย่างนั้นอาจจะไม่ปลูกข้าว อาจจะย้ายไปทำอย่างอื่น เช่นอ้าวในเมื่อ น้ำท่วมดีนักเราก็อาจจะทำการประมงแทนไปไปอาจจะจับปลาเลี้ยงปลานะฮะแต่เลี้ยงปลาบางทีเลี้ยงสมมติเลี้ยงในกระชังน้ำท่วมมาก็อาจจะออกไปได้ ก็อาจจะกลายเป็นการจับปลาหรือทำอย่างอื่นแทนนะฮะนี่ก็เป็นนี่แหละเป็นวิธีการที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เมื่อมีความเสี่ยงมากสูงมากอย่างนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะต้องหลีกเลี่ยง นี่เป็นเทคนิคเลยนะครับ จะไปซื้อประกัน ก็อาจจะซื้อไม่ได้เพราะว่าประกันในแหล่งนั้นนี่อาจจะไม่มีขายด้วยซ้ำเพราะเป็นเหมือนพื้นที่สีแดงเลยอะความน่าจะเป็นมันจะเกิดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเบี้ยประกันเขาอาจจะไม่ขายนะครับ อาจจะไม่มีกรมธรรม์ที่ขายเกี่ยวกับน้ำท่วม ในแหล่งที่ยังไงมันก็ต้องท่วมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนสีแดงตรงนี้ในในแผนที่ตรงนี้นะฮะเราทำยังไงก็ได้ที่พยายามหลีกเลี่ยงให้ได้นะครับ ในส่วนของตรงนี้เนี่ย ในส่วนของอพื้นที่ตรงนี้อย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับที่เราได้เห็น กันไปแล้วก็คือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเนี่ยค่อนข้างน้อย แต่พอเกิดแล้วเนี่ยมี Impact หรือมีผลกระทบที่มากกับเราเลยนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะรวมอย่างเช่นไฟไหม้ก็ได้นะครับ ไฟไหม้ป่วยหนักอะไรเงี้ยนะฮะป่วยหนักทีนึงเดี๋ยวนี้จ่ายก็ไม่ใช่น้อยนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการก็คืออะไรครับ ซื้อประกันนั่นเองครับอาจจะต้องซื้อประกันดูประกันดูกรมธรรม์ให้ดีนะครับในในส่วนของตรงนี้เนี่ยสามารถซื้อประกันได้ หรือว่าแต่แต่การซื้อประกันเนี่ยเราจะต้องไปดูให้ดีนะครับว่ากรมธรรม์แต่ละกรมธรรม์ที่เราซื้อเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพูดเพิ่มเติมนะครับ หรือการประสบอุบัติเหตุพวกนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถซื้อประกันได้นะครับอ่ะในอีกส่วนหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้ ตรงมุมด้านล่างนะครับตรงมุมตรงส่วนนี้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของที่ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเนี่ยบ่อยนะฮะแต่พอเกิดทีนึง อาจจะมีผลกระทบไม่มากนะักอย่างเช่นการที่เราเทรดการซื้อขายหุ้นทุกวัน เราก็มีความน่าจะเป็นที่จะขาดทุนอาจจะบ่อยหน่อยแต่ขาดทุนอาจจะไม่มากนะครับ เพราะฉะนั้น เราอาจจะทำ loss reduction หรือ loss prevention นะฮะ ก็คือแทนที่เราจะเทรดทุกวันอาจจะต้องเทรดทีหนึ่ง3 เดือนทีแทนอย่างเงี้ยฮะ มันจะได้ไม่ต้องมากังวลในการที่จะต้องเสียหายทุกวันนะครับในความเสี่ยงตรงนี้นะครับ ในความเสี่ยงตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นความเสี่ยงที่สีเขียวก็คือนานๆเกิดทีเกิดทีก็เกิดน้อยๆอย่างนี้เป็นความเสี่ยงที่เราพูดว่าเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างดีเก็บไว้ได้ ไม่เป็นไรนะครับ เราก็เก็บความเสี่ยงนี้ไว้นะครับ ความเสี่ยงตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน สีเขียว สีส้ม ตรงนี้เนี่ยก็เป็นความเสี่ยงที่โอเคอยู่ในระดับไม่มากนะักปานกลางเราก็สามารถเก็บไปได้ครับไม่ต้องไปทำอะไรกับมันความเสี่ยงที่เราพูดตรงนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบ่อยๆที่เมื่อกี้บอกไปเทรดเนี่ยก็สามารถแก้ได้ก็อย่างเช่นถ้าเราเป็นแบบ VI อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาแคร์เกี่ยวกับความเสี่ยงนี้ทุก ๆวันที่หุ้นจะขึ้นจะลง เราก็ลงทุนในระยะยาวได้นะครับโอเคคราวนี้พูดถึงประกันภัยนะครับผมขออแนะนำสักนิดหนึ่งนะครับการประกันภัยเนี่ยพยายามถ้าเกิดว่าสมมติเพิ่งจบ เพิ่งเรียนจบใหม่นะครับหรือกำลังเรียนอยู่แล้วต้องขับรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อที่มันเป็น high coverage นิดหนึ่งก็คือเป็นการคุ้มครองนะครับคุ้มครองที่เงินเงินทุนประกันที่สูงสูงหน่อย ครับแต่เบี้ยประกันก็จะแพงตามไปด้วยนะครับสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ก็คือ มี deductible นะครับ deductible เนี่ยจะเป็นตัวที่นะครับเป็นตัวที่ลดเบี้ยประกันให้กับเราได้นะครับก็ลองไปสอบถามจากบริษัทประกันดูว่ามีไหม deductible deductible ก็คือ ถ้าเกิดเหตุการณ์นะครับหรือเกิดอุบัติเหตุ หรือมีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นก็ตาม คนที่เอาประกันคือเราเนี่ย เป็นลูกค้าเนี่ยจ่ายเองก่อนนะครับอย่างสมมุติเกิดความเสียหาย 50,000 บาท deductible คือเราจะจ่ายเองก่อนอย่างสมมติเขียนไว้เลยว่าเราจะจ่ายเองก่อน 5,000นะครับอันนี้ก็คือเราจ่ายเองก่อน นั่นก็แสดงว่าบริษัทประกันก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเขาขับรถเขาอาจจะขับดีขึ้น เนื่องจากเขาต้องเสียเงินเองก่อนถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้น ในส่วนตรงนี้เนี่ยจะทำให้เบี้ยประกันถูกลงนะครับ แต่เราคุ้มครองที่นอกเหนือจากไอ้ห้าพันน่ะ ให้บริษัทประกันเป็นคนจ่ายไปนะครับ อันนี้เขาเรียกว่า deductible นี่ก็เป็นเทคนิคในการซื้อประกันนะครับโอเค จากนั้น no no no คืออะไร no no no ก็คืออย่าซื้อประกันเพราะเกรงใจนะครับ อย่าซื้อประกันเพราะเกรงใจอาอาจจะรู้จักเพื่อน รู้จักกับญาตินะครับ มาพยายามมาขายประกันบอกมีประกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลย เราซื้อเพราะความเกรงใจ แล้วเราไม่ได้อ่าน กรมธรรม์อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับ เพราะฉะนั้นการซื้อประกันเราจะต้องอ่าน เราจะต้องเลือก เราจะต้องไปดู risk map ให้ดีว่าเฮ้ยความเสี่ยงของเราเป็นยังไง เราเลือกตามนั้นอย่าซื้อเพราะความเกรงใจนะครับ ต่อไปนะครับก็คือ read the policy ก็คือกรมธรรม์ที่เราได้มาเนี่ยเราต้องอ่านอย่างละเอียดนะครับเวลาซื้อประกันอ่านทุกบรรทัดเลย ตัวเล็กตัวน้อย ยกเว้น ข้อยกเว้นอะไรต่างๆ ต้องอ่านอย่างละเอียดนะครับทั้ง 4 อย่างนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่า ถ้าไม่ได้อ่านกรมธรรม์อย่างละเอียดเนี่ยนะฮะบางทีจะมีข้อยกเว้นแล้วพอเราจะไป อพอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น เราจะไปขอค่าสินไหมทดแทนอย่างเงี้ยเขาก็บอก อ้าว มีอยู่ในข้อยกเว้นไม่มีอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะไม่ได้เงินมาได้ ไม่ได้เงินมา เพื่อชดใช้ในความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นต้องอ่านให้อย่างละเอียดนะครับ เทคนิคอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ การบริหารความเสี่ยง risk avoidance หลีกเลี่ยงไป ถ้าเกิดเป็นความเสี่ยงที่สูงสูงเลยในระดับความเสี่ยงที่สูงสุดเนี่ย คุณจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับ หลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดขึ้น ใช้สำหรับตรงสีแดงนะครับอย่าลืมนะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับ แล้วก็มี loss reduction loss prevention เนี่ยไว้สำหรับตรงที่เกิดบ่อยๆ แต่พอเกิดเกิดทีนึงก็ไม่ผลกระทบไม่มากนักนะครับ หรืออาจจะปานกลางนะฮะ พวกนี้ก็ช่วยได้ก็คือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หรือลดความถี่นะครับอย่างเช่นตรวจตาคารนะครับดูว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรสายไฟเป็นอย่างไรสายไฟที่จะทำให้เกิดไฟช็อตไฟไหม้ได้เนี่ยก็ต้องก็ต้องดูนะครับเช็คสภาพรถยนต์ก่อนขับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะครับถ้าเทรดทุกวันกลัวจะขาดทุนทุกวันก็เทรดให้มันน้อยลงนะครับ อาจจะลงทุนในระยะยาวนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้ อันนี้ก็เป็น the art of defense นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะได้พูดเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะในบทถัดไปละ art of defense ก็คือ อันนี้มาจากผมก็เรียนแบบมาจาก the art of war นะครับเขียนโดยสั้นสื่ออันนี้ก็ the art of defense ก็คือการที่เราจะศิลปะในการป้องกันตัว ถ้าเราจะลงทุน อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการบริหารความเสี่ยงเหมือนกันเลยมาใส่ในตรงนี้นะฮะถ้าเราจะลงทุน เราก็ต้องพยายามลงทุนที่อะไรที่มันเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะครับ อันนี้แบบลงทุนเน้นคุณค่านิดนึงในบริษัทที่เราจะลงทุนเนี่ย เราสามารถลงทุนที่เสี่ยงค่อนข้างน้อยได้ละต่อไปก็คือเป็นการลงทุนที่นะครับ ถ้าเราช่วงไหนที่คิดว่าเออ หุ้นหรือบริษัทมันแพงเราก็สามารถจะถือเงินสดไว้ได้ แทนที่จะถือหุ้น ขายเลยแล้วก็ถือเงินสดนะครับ อันนี้ก็เป็นการป้องกันตัวในการที่ลงทุนได้นะครับ diversification ก็คือการกระจายความเสี่ยงนั่นเอง คุณสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับ แทนที่จะซื้อหุ้นแค่ตัวเดียว เราก็อาจจะซื้อบริษัทหรือหุ้นหลาย ๆ บริษัทนะครับ พื่อที่จะกระจายความเสี่ยงแต่แต่อันนี้คือ diversification เป็นการกระจายความเสี่ยงอย่า diversification ก็คือกระจายมากเกินไปจนทำให้มันแย่ลงนะครับถ้ากระจายเป็นร้อยร้อยหุ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเราอาจจะไม่มีเวลามาดูแต่ละหุ้นแต่ละหุ้นได้ดีนักนะครับถ้าเราลงทุนแบบเน้นแบบพื้นฐานจริงๆเนี่ยนะฮะ ก็ไม่ควรจะเกินสักแบบ 10 20 นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะ ถ้าจะต้องมานั่งอ่านรายงานผลประกอบการอ่านว่าผู้บริหารเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นการทำ diversification เป็นการที่กระจายความเสี่ยงทำให้ความเสี่ยง อาจจะความเสี่ยงน้อยลง แต่ถ้าคุณกระจายความเสี่ยงมากเกินไป อาจจะทำให้เราไม่สามารถรู้จักบริษัทแต่ละบริษัทได้ดีพอ อันนี้ก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับ และ สุดท้ายนะฮะก็คือการใช้ derivative ได้นะครับอันนี้เป็นแบบแบบใหม่เลยเป็นการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ก็คือแทนที่เราจะถือถือเงินสดนะครับกระจายความเสี่ยงนะครับหรือเลือกบริษัทที่เป็นบริษัทที่หนี้น้อยๆนะฮะนี่ก็เป็นการบริหารความเสี่ยงในระดับหนึ่งละสามารถใช้ derivative นะครับซึ่งจะค่อนข้างแนะนำให้ใช้ออปชันคือถือออปชันนะฮะไม่ใช่ขาย ถ้าถือออปชันเนี่ยคุณจะไม่มีภาระผูกพันนะครับ การใช้ derivative ก็ต้องระวังนะครับ เพราะ derivative เนี่ยมีอัตราทดนะครับ ถ้าซื้ออย่างเช่น long future หรือ short future เนี่ยคุณจะมีอัตราทดด้วย มีพันธะภาระผูกพันด้วยนะครับ ก็คือถ้าคุณขาดทุนมากๆ เขาอาจจะเรียกให้คุณเอาเงินมากองไว้ตรงนั้นเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นการจะใช้ derivative ที่เขาพูดกันมามีนู่นมีนี่ มีนั่น มี warrant นะฮะดูให้ดี ศึกษาให้ดีก่อน ถ้าจะใช้ derivative ในการบริหารความเสี่ยง หรือจะลงทุนก็ตาม จะต้องดูให้ดีนะครับเหมือนกับที่วอร์เรนบัฟเฟตและคนอื่นพูดไว้ก็คือ หลายๆคนพูดไว้เลยก็คือ ความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือความเสี่ยงที่เราทำอะไรซื้ออะไรแล้ว เราไม่รู้ว่าไอ้นั่นคืออะไร ผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไร แล้วเราไปซื้อเนี่ยนะครับ ก็อาจจะทำให้ความมั่นคงทางการเงินของคุณ เปลี่ยนไปได้เลยนะครับ derivative ที่ขอยกตัวอย่างสักนิดเดียวนะครับ ที่สามารถช่วยป้องกันพอร์ตโฟลิโอของเราได้ถ้าเกิดเราลงทุนเนี่ยก็อย่างเช่นการลองนะฮะลองนะไม่ใช่ช็อตนะลอง ก็คือการซื้อ put option เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยป้องกันเวลาที่หุ้นมันตกหนัก ๆ ได้ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ ก็อาจจะซื้อสัก 0.5%ของพอร์ตหรือ 1%ของพอร์ตเนี่ย ก็สามารถที่จะช่วยป้องกันไม่ให้พอร์ตของเรามันตกไปเหมือนกับที่ตลาดราคาตกไปได้นะครับแต่ต้องเป็นฝั่งรองนะครับของ p u ออปชั่นอาจจะซื้อ p u ออปชั่นบนดัชนีเลยก็ได้ หรือซื้อ p u ออปชั่นบนแต่ละหุ้นไปก็ได้นะครับโอเค นี่ก็เป็นการ เทคนิคในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่าลืมว่าเราจะต้องรู้จักความเสี่ยงก่อนนะครับ รู้จักความเสี่ยง สามารถรู้ได้ว่าความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยงมีความสำคัญไหม และมีความสำคัญอย่างไร เราใช้ risk map ในการที่จะดูว่าเออความเสี่ยงมันไปอยู่ตรงไหนในแมปพอรู้ว่าไปอยู่ตรงไหนเราก็ใช้เทคนิคต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงได้นะครับ ก็จะช่วยให้เราเข้าใจความเสี่ยงที่เราเจอได้เรื่อยๆนะครับ พอเราเข้าใจปุ๊บเราก็บริหารความเสี่ยงได้นะครับโอเคก็หวังว่าการบริหารความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน แล้วก็จะช่วยตอบโจทย์ ช่วยจุดมุ่งหมายที่คุณจะมีความมั่นคงมั่งคั่งทางการเงินได้นะครับงั้นขอจบบทนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ